สวัสดีค่ะเกนนะคะ วันนี้ตื่นแต่เช้าเลย วันนี้ประมาณกี่โมงขอดูหน่อยเก้าโมงเป็นเรื่องปกติของเกนนะวันนี้เกนจะมารีวิวเสื้อนะคะเสื้อที่ตัวเองขายที่ได้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ชุดที่หนึ่งค่ะ ออันนี้ชุดที่สองค่ะ ชุดที่สอง อันนี้จะเป็นชุดที่สามนะคะ นี่สวยสามสีนี้คือโคตรชอบเลยทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ ชุดสีฟ้านะคะใส่ทับเสื้อสดสวยน่ารักเลยใส่ไปโรงเรียนได้ค่ะนี่จ้ะสีฟ้าสวยต่อไปสีเขียวสีเขียวนะคะแต่มันจะมองเป็นสีฟ้าทุกคนนี่สีเขียวสีเขียวนะคะ ต่อไปสีม่วงค่ะสีม่วงก็ไม่แพ้นะคะ สวยค่ะ